อเคบ้าฉันเชื่อว่านายต้องเจอเด็กนั่นแน่ๆถ้ามันมีเด็กจริงอะนะนะมนมึงไปดูใหม่ดิ ใช่โอเด็ก่นอู่ไหนดเฮ้ยเพื่อนมันก็เรื่องของเด็กนี่แล้วนายจะไปยุ่งทำไมเออได้อย่างนะเฟดดี้อยู่ข้างหลังนาย้นะนายจะไปเอนายเฟดดี้นายเฟี้สวัสดีครับคุณจ๋าเฟดดี้อย่าคุยกับมันนะเจ้านั่มันคนเลวฮะอะไรนะมันเอาตังกูไปเด็กตัวกับเปียก ี่ตอนนี้เราไม่มีตังเราไม่สามารถจะมวันเก็บปาริได้ไม่เหรอใช่ถ้าเราไม่มีตังเราก็จะไม่มีเค้กแล้วก็ครับท่านห้ามีขอตังคนในที่ก่อนในสาตังกูอยู่กับเด็กจริงไหมเนี่ยใช่กูให้มันไปหมดแล้วแหละโอเคกูจะคนตัวมึงเดี๋ยวนี้แหละไม่แน่นะครั้งี้กูอาจจะเจอเด็กเปนั่นก็ได้ฮะแล้วฉันก็ชนะอีกตามเคยเฮ้ยเดี๋ยวมึงมาไงเนี่ยฟ็อกซี่ คิดว่านานแล้วเหรสียงยังกูเหมือนตุ๊ดเลยว่ะกาสัตท์หน้าข้าเขาจอมมึงไม่ได้แดกกูหรอก ขอบคุณสำหรับแผนดีๆ นะฟักซี่ฟักซี่แกเป็นบ้าเลยเนี่ยน่าจะเป็แถมโคตโง่เลยเฮ้สปริงแถบอะไรนายได้ยินอะไรไหมไปตายซะไป สติงเด็บผ้าโกยพาลายามผ้าโกยพาลาอีกแล้วบ็อกซี่ก็ผ้าโกยพาลาแม้แต่เฟดดี้ก็ยังเป็นคนภาคเองทำไมกูภาคคนเดียวทำไมอีคนมาช่วยกูโอเคครับก็จบแล้วครับส่วนเครดิตก็อยู่ด้านล่างเลยครับ เครดิตผู้สร้างนะฮะ